พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน โรงงานผลิตพืชเพิ่มมูลค่าสมุนไพร ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องสมุนไพร แต่น่าเสียดายที่ยังไม่สามารถขยายตลาดการส่งออกได้มาก ส่วนหนึ่งเพราะปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และความไม่สม่ำเสมอของปริมาณสารสำคัญต่างๆ ครับ แต่ตอนนี้เรามี Plant Factory หรือโรงงานผลิตพืชที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้แล้วค่ะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินโครงการ Big Lock และสนับสนุนงบประมาณแก่สวทช จัดทำโรงงานผลิตพืช หรือ Plant Factory ณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีตั้งเป้าผลิตสารสำคัญพืชสมุนไพร สะอาดปลอดภัยไร้สารตกค้าง เทคโนโลยีนี้ปลูกพืชใน ระบบปิดมีระบบควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น แสง อุณหภูมิ แร่ธาตุต่าง ๆ ใช้แสงจากหลอดไฟ LED ซึ่งเลือกสี ความยาวคลื่นแสง ให้เหมาะสมต่อพืชแต่ละชนิดได้ ช่วยให้พืช เช่น สมุนไพร สร้างสารสำคัญ หรือสมบัติพิเศษตามความต้องการ อีกทั้งยังปราศจากเชื้อโรคและแมลง ไม่ต้องใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทค สวทช